ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือสถานที่ที่เป็นค่ายอะไรต่างๆ เนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ด้านในนะถ้าจะเข้าไปต้องติดต่อยามขออนุญาตไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ แล้วเขาก็จะส่งนายทหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์อะไรของเขาเนี่ย มาต้อนรับ แล้วก็พาเราไป แถมบรรยายเราฟังด้วยนะ จริงๆอ่ะเขาต้องการผลงานนั่นแหละครับ ราะไม่มีใครเข้าไปขอเที่ยวสักทีอะไรเงี้ยท่านก็ ไปติดต่อที่ที่ทหารป้อมยามตรงนั้นน่ะ แล้วก็บอกว่าจะมาเที่ยวไปอนุสาวรีย์ข้างในหรืออะไรอย่างเงี้ย มันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ มีในคู่มือสถานที่ท่องเที่ยวทางทหารนะครับ เขาก็จะโทรเรียก ให้กับนายทหารที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์มาต้อนรับเรา แล้วก็พาเราไปเที่ยวข้างใน ทุกค่ายนะครับมีนะครับ คนธรรมดาเข้าไปเที่ยวได้ แต่เขาจะจำกัดแค่นั้นเอง คือไม่ให้ ไม่ให้ไปนอกเหนือสถานที่ที่เขาระบุนะครับ ไปได้นะครับตงคือสถานที่ท่องเที่ยวทางทหารนะครับ แต่เขาก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยโปรโมทโฆษณาภาษาสัมพันธ์เอาเฉพาะที่คนที่รู้อะครับ เวลาผมอยากจะไป เที่ยวทางสถานที่ท่องเที่ยวทหารนะผมจะเอาคู่มือ คำแนะนำเขาไปด้วย ให้ยามเขาเห็นน่ะเขาก็ปฏิเสธเราไม่ได้เลย เพราะเรามีคู่มือมีโบดงโบโดเรียบร้อยเขาไม่บอก เขาไม่บอกให้คนทั่วไปรู้มากแค่นั้นเอง แต่ถ้าใครรู้เนี่ยเขา คนที่ต้อนรับเขาอ่ะคนฝ่ายต้อนรับเขาจะดีใจ เหมือนกับ เออมีเหยื่อมาแล้วเว้ยเออ อย่างนั้นไปนี่ครับ พระราชวังจันทร์ทีนึงนะครับ คือทางราชการจะทำอะไรต้องบอกกล่าวนะครับ ครั้งหนึ่ง มีนายทหารของพม่า มาประชุมที่เนี่ยที่ในค่ายเนี่ยทหารพม่านะ นายทหารใหญ่ๆของพม่ามาประชุมหารืออะไรกันก็ไม่รู้นะ อยู่ๆไฟดับพรึบ โดยที่แก้ไขไม่ได้ ไม่รู้สาเหตุเห็นไหม แต่คนที่ เขารู้แล้ว คนรู้เนี่ยเขาจะรู้แล้ว แค่จุดทูบทำพิธีวงสวงบอกกล่าวแค่นั้นเอง ไฟก็มา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาลพม่ามาเนี่ย ถ้าเราเป็นในทหารฝ่ายเราเนี่ย เราต้องชี้แจง ทำวิธีบอกกล่าวชี้แจงว่ามาประชุมเรื่องอะไร เพราะอะไร มีเหตุผล มีผลนะครับไฟพมาเห็นไหมบอกแล้วทางพม่าาเหยียบที่นี่ต้องบอก ต้องขออนุญาตนะครับ ทางพม่า หรือในทางฝั่งไทยก็ต้องรู้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยแก้ปัญหาด้วยด้วยช่างด้วยอะไรเนี่ยมันมันหาไม่ได้ไงตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองฝั่งตรงข้ามก็วัดใหญ่ครับ ตรงนี้ก็คือเป็นจุดฉายหนังจอพอโลกของแอดเทวดาเวลามีงานวัดใหญ่ เขาจะตั้งจอที่นี่ไงครับ ที่ สายข้ามแม่น้ำ ความจริงมันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมากมายหรอกครับ ตั้งจอตรงนี้ แล้วเครื่องฉายอยู่ฝั่งโน้น มันก็มาถึงครับ มันก็ไม่ได้ไกลมากมาย นะครับ แต่มันก็เป็นเรื่องที่ แปลกมาสจัร์เนี่ย ครับลงก็มีปีหนึ่งที่ว่าแข่งเรือไม่ได้ ก็เพราะว่าน้ำมันเกินอะน้ำจะท่วมแล้ว ถึงเวลาแข่งเรือปุ๊บ ปิ่มน้ำเลยครับ ก็เลยงดแข่งเรือไปปีหนึ่ง จะงดแข่งเรือก็จะเมื่อ น้ำท่วมปีนั้นนะเนี่ย หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่มี หลวงพ่อพระพุทธทินราชอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เวลาจัดงานประจำปีเนี่ยก็จะมีหลายคืนนะครับ จะไปดูว่า ณ เวลาอย่างอย่างนี้เนี่ยจะมีคน มากน้อยเพียงใดนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวมาอะไรเนี่ยก็จะสบายแหละครับ เพราะว่าช่วงนี้เวลานี้ คนจะน้อยมาก ก็ มีบริการทุกอย่างใครจะแก้บนก็มีละครอยู่เนี่ยเหมือนวัดมหาธาตุเพชรบุรีก็จะมีนางรำแก้บน ไว้ขอบริการครับ คือช่วงโควิด นี่ใครจะแก้บนก็มาได้เลยนะครับ เพราะว่ามีบริการอยู่ ไม่ขาดสาย นี่ท่องเที่ยว เดี๋ยวผมจะพาชมว่า มีตรงไหนบ้าง ซึ่งก็จะมี โยมท่านใดจะร่วมบุญสำรอนะครับก็ขอเชิญเชิญรดี๋ยวผมจะพรจะพาสาธุชนได้พาวนให้ดูรอบๆก่อนนะครับหลวงพ่อพระพุทธสินราจะร่วมบุญด้วยกันตรงนี้เป็นวิหาร อ่า วิหารเดี๋ยวนะผม อ่านชื่ออีกทีหนึ่งว่าอะไร มีแห่งเดียวในในประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้นะที่มี ช่วงณวิณที่ณเวลาที่พระเจ้า เสด็จปรินิพานวิหารพระเจ้าเข้านิพานนะครับ อันนี้พระศรีศาสดานะครับนี่ครับ นี่นะครับ จุดนี้เป็นจุดที่ ช่างภาพมานี้มาถ่ายรูปมากที่สุด ด้านหลังเนี่ย เห็นไหมครับ ภาพถ่ายที่เกิดจากช่างภาพหลายหลายคนที่มา ถ่ายรูปเนี่ยก็คือจะถ่ายตรงนี้มุม มุมด้านหน้าไว้ทั้งหมดนยืนด่าตรงนู้นเยอะ ส่วนพระปาง พระปราง สามารถขึ้นได้ตอนมีงานประจำปีนะครับ ช่วงเดือนมกราคมนี่แหละ ปลายมกราคม เปิดให้ขึ้นได้ เฉพาะงานประจำปี สรุปคือใครจะมาขึ้นข้างบนนั้นนะมาได้ปีละครั้ง ช่วงงานประจำปีนะครับ